ครับ สวัสดีครับ พบกับผมเมมแล้วเกมคิดว่าเบอร์วัสลีเฟนนมิกนะครับกับพาร์ทที่ 7 ของเนื้อเรื่องของเทเล่นะครับวันนี้เราจะมาลุยกันที่ดิสนีย์ทราวนะครับ สนุกนี่เองนะจ๊ะเนี่ยบอลลูนเพียบที่ไหนนี่อ่ะฮะว้าวมีเด็กแว้นอะเมาวอเวอร์สเขาแค่แข่งรถกันนะ ระวังอื้อเกือบโดนชนอ้าวนี่มันพลูโตหรือเปล่าあなたの声で助かりましたありがとう俺はテラと言います私はミニーですレース中のコースに入るなんてどうかしてるよルール違反だ何か理由があるのでしょうけど 安心できない行動ですねしかしアンバース相手にルールは無用だルールを無視するなんてまるでピートキャプテンダークだ影を背負った孤高のレーサーあ Eine Pisch. お前だな俺のニューレコードの邪魔をした奴は待てよ 見ない顔だな新人レーサーか俺はレーサーじゃトップレーサーの俺の邪魔をしたい気持ちはわかるがルールは守れよルキ何言ってんだいつもルールを守らないのはそっちじゃないか俺はレースに興味はないがアンバースを倒さなければならないどうすればいいアンバースってあのモンスターみたいな車のこと、うん あのモンスターはレースの時だけ現れるようですだったらレースにエントリーすればいいんだよついでにあいつの花も明かしてやってよいっつもルール違反して迷惑してるんだ俺にレーサーになれと分かっていると思いますがああ君たちのルールに従おう 受け付けるから準備ができたら声をかけてนี่ผมลืมตลอดว่าชิปชิปกระเดลตัวไหนฟัน ฟันกระต่ายตัวไหนมันเป็นแบบฟันสองซี่จำไม่ได้สิอ่ะอันนี้ตัวดิสซินทาวส่วนใหญ่ในนี้จะเป็นแค่แบบมินิเกมนะ ไม่น่าจะมีบอสถ้าจำไม่ผิดนะ โอเค เราต้องเล่นกับเขาใช่ไหม เราคุยกันนี่ก่อนเหมือนกันปะเหมือนกันนี่ปะอ่า กด X โอเคสี่เหลี่ยมการ์ดปะวงกลมตี สักหน่อย สักหน่อย ไปเลยไม่ต้องดูละ ตึงตึงเหมือนเจ้าขบวนเลสซิกเลยครับ กด กดซีดัมเบรกใช่ไหมเวลาพุ่งกด X พอดี ตอนอ่ามันนับเลขเสร็จพอดีมันก็จะพุ่งออกมา พิวพิวพิวลบจ้า โอ้เวเวนกำจริงแข่งกันตั้งห้ารอบนะ นี่ตีไม่โดนเออสาเกนี่คือชิบหายบอลลอยไวเนี่ย ไม่ลอยเว้ย ไป จังหวะนี้นำละนำอีกแล้วพอเราเข้าทางลัด แน่นอนอยู่แล้วนี่ตีหน้าสัมผัสปีขึ้นไป เราจะแซงทุกครั้งที่เราเข้าทางลัด ความโกงของมันอยู่ตรงนี้ชิบหายละเกือบโดน โอ้ ไม่ทันว่ะโอ้โดนนี่เป็ดเหรออีหนู บินจ้าไปรอบสุดท้ายแล้วอันนี้ชนะเลยปะเนี่ยแต่มัน ขนาดมันไม่ได้ใช้ทางลัดนะ แต่ทำไมมันแซงเราวะ ดูดิแต่แซงแล้วเออโอ้โห เกือบไปนั้นไปนั้นแล้วจ้า รอบสุดท้าย เมื่อกี้นี่ว่ารอบสุดท้ายหมดแล้วเนี่ยไปเยี่ยง อยากให้มันทำจะขบวนเลนซิ่งมากเลย นำขาดจ้าจังหวะนี้ อีดเออเดี๋ยวเดี๋ยวเล่น เล่น เล่นเดี๋ยวแพ้ นึกว่ามันจะเบรกเหมือนจะขบวนนะเรียบร้อยจ้าที่หนึ่งจ้าได้ของ ไฮโพชั่น รู้สึกเมื่อกี้จะเป็นท่าเขาเรียกว่าเป็นท่าโฟกัสเป็นท่าชุดล็อก 何のことだ今この町で開催されているドリームフェスティバルの催しの一つなのです人気投票でミリオンドリームアワードを決めるのですがピートは町の暴れん坊で有名だからね変装でもしないと票が集まらないと思ったんだよ <laughs> ことです人気投票の趣旨はみんなが誰かの人気者であることに気づいてほしいだけなのにだったらテラは僕の人気者ださっきのレーステクニックかっこよかったよデーーテラ最高うん、俺も教えられたルールを破らなくても目的は達成できるええ 俺は目的のためには闇に落ちる覚悟でいただがまだ方法があるかもしれないเรียบร้อยมินิเกมเดี๋ยวส่วนมันต้องมีด่านอื่นด้วยนะเอาผ่านเลยเรียบร้อยอะโอเคนะฮะ มันอาจจะสั้นไปหน่อยนะพาร์ทนี้แต่ไม่เป็นไรนะครับ ผมว่าตัดพาร์ทดีกว่านะฮะมันเป็นทีละเวิลด์น่าจะดี โอเค ก็อย่าลืมไปกดดูเพจของพี่ป๊อปได้นะครับ คนแปลนะช่วยผมแปลนะฮะอยู่ลิงก์ทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วนะครับโอเคสำหรับพาร์ทนี้ขอลาตัวไปก่อนทุย ขอลาตัว ขอตัวลาไปก่อน เออมาเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับ ไปแล้วนะครับบาย ถ้าชอบฝากซับสไครต์ด้วยนะ เกือบลืม